สึกถูกฉลกกับเลข 5 มากเลยนะ แล้วปรากฏว่าพอไปตามปุ๊บอ่ะก็ออกมาตรงๆ เนี่ยเขาเรียกว่าลาบลอยนะ อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ๆทุกคนนะ อ่าชอบตัวไหนรู้สึกถูกฉลกตัวไหน ก็ไม่ต้องไปขัดลาบตัวเองนะก็ซื้อไปเลยนะน้องถึงบอกว่าไม่ต้องไปซื้อเยอะ นะฮะไม่ต้องไปซื้อเยอะซื้อแค่ตัวละบาท 2 บาทหรือตัวละ 5 บาทตามกำลังทรัพย์ของเรานะเรามีกำลังทรัพย์ไหวแค่ไหน ซื้อเราไม่เดือดร้อนซื้อตามนั้น เอาเป็นว่าซื้อแล้วถ้ามันไม่ถูกก็ไม่ต้องไปเสียใจนะไม่สีเรียดอะไรนะฮะถ้าซื้อแบบเนี้ยมันจะมีโชคมันจะเฮงมาก ๆเลยแหละพี่ๆทุกคนนะแต่ถ้าเราเดือดร้อนแล้วไปซื้อเนี่ยพี่ๆทุกคนมันไม่ค่อยเฮงหรอกนะสังเกตดูเลยนะเพราะฉะนั้นน้องแนะนำนะถ้าใครแย่อยู่เดือดร้อนชักหน้าไม่ถึง หลังพี่พักเบรกไว้ก่อนไม่ต้องไปเสี่ยงโชคไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้น เก็บเงินสดไว้กับมือดีที่สุดนะเอาไว้ใช้ยามจำเป็นยามเดือดร้อนดีกว่านะวันไหนเรา มั่ง เรามีแล้วนะวันนั้นอยากจะกลับมาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ไม่เป็น ไรนะหวยมันมีให้เราเล่นตลอดอยู่แล้ว มีให้เราเล่นทุกวันมันไม่หนีเราไปไหนหรอกนะเพราะฉะนั้นรอวันที่พี่ๆพร้อมก่อนนะอ้าวรอวันที่พร้อมก่อนแล้วค่อยมาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ย นะมันจะคูณมากๆ มันจะดีมาก ๆ มันจะเฮงมากๆ นั่นมาแล้วจริงๆ พี่ๆ ทุกคน ผมว่าเลขอีกตัวหนึ่งตัวที่สามเนี่ย ขอให้เป็นเลขห้าเถอะอ่าน้องขอให้เป็นเลขห้าใช่เลขห้าหรือเปล่า เดี๋ยวรอลุ้นนะฮะอ่าแต่น้องขอให้เป็นเลขห้านะอ่าแต่จริงๆ แล้วเนี่ยเลขสองกับเลขห้าความหมายเดียวกันอยู่แล้วนะฮะ ตีเป็นสี่หห้้าาสี่ก็ได้นะสี่หห้้าาสี่ตรงกับเลขในแบงค์ธนบัตรด้วยนะ แบงค์ธนบัตรมีเลขสี่แล้วก็มีเลขห้า นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองกลับหัวเลข 2 เป็นเลข 5 ซื้อ4 5 5 4 ดักไว้ด้วย เพราะว่าวันนี้น้องชอบมากนะสำหรับเลขอ่า4 5เนี่ยในชุดวิเคราะห์น้องก็มีนะพี่ๆทุกคนนะฮะในชุดวิเคราะห์น้องก็ให้นะลาวพัฒนางวดเนี่ยนะฮะสำหรับ 4554นะเนี่ยน้องก็ให้เป็นตัวจอดเน้นด้วยนะฮะเป็นตัวจอดเน้นด้วยพี่ๆทุกคนก็ลองดู เนี่ยนะสี่ห้าที่น้องให้ในตัวเจาะเนี่ยนะตัวเจาะเน้นเลยนะ ก็ลองดูพี่ๆ ทุกคนนะลองกลับหัวเลข 2 เป็นเลข 5 ดูนะ ซื้อ 4 5 5 4 ดักไว้ด้วยนะครับผม เพราะว่าในแบงค์ธนบัตรก็มีเลข 4 กับเลข5เหมือนกันนะอ่าเลขตัวที่ 3 มาแล้วพี่ๆ ทุกคนนะฮะ อ่าทูบแปลกมากเลยวันนี้ทูบแบบเป็นแปลกๆนะพี่ๆ ทุกคนนะ น้องว่านะวันเนี้ยทูบแปลก ่าพี่สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักอ่าเลขอย่าบอกนะว่าจะตัวเดียวกันกับเลขแม่น้ำหนึ่งนะฮะ อ่ะ เลขแม่น้ำหนึ่งมาเลขอะไรเนาะพี่สาวพี่ชายทุกๆท่านนะฮะใครรู้บ้างนะเลขแม่น้ำหนึ่งมาอะไร เลขเดียวกันกับแม่น้ำหนึ่งเลยสองสี่ห้าเอาโอ้โหเจ้ามืออันกระจายอีกแล้วพี่ๆทุกคนนะถ้าอย่างนั้นนะฮะตรงกับเลขแม่น้ำหนึ่งอันค่ะ เอาหลบหน่อย หลบแม่น้ำหนึ่งหน่อยนะเลขแม่น้ำหนึ่งอั้นแล้วนะ หาที่ซื้อยากเอาหลบหน่อย เป็นสี่หกก็ได้เอาอาตีเป็นสี่หกก็ได้เอาโอ้โห ทูบดันแปลกๆ อีก พี่ๆทุกคนนะ ทูบออกแปลกๆ อีกนะ จะตีเป็นเลขอะไรเนี่ยตีเป็นเลขอะไรได้เนี่ย แต่งวดเนี่ยพี่ๆทุกคนรัฐบาลไทยนะผมว่ามีห้ามาแน่ๆ พี่ๆทุกคนเชื่อน้องเถอะนะมีห้ามาสองมาไม่ห้าก็สองนะน้องคิดไว้ตั้งแต่ก่อนอ่าถึงแม่น้ำหนึ่งไม่จุดทูกตรงนะน้องก็อยากซื้ออยู่แล้วสองกับห้าเนี่ยห้ากับสองสองห้าเนี่ยนะฮะสี่ห้าห้าสี่ห้าหกหกห้านะฮะอ่ารัฐบาลไทยงวดเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้มาก ๆเลยนะที่จะออกนะอ่า โอ้โหเหมือนเลขตัวเดียวกันจริงๆด้วยพี่ๆทุกคนนะเป็นเลขอะไรเนาะทำไมแบบไม่ชัดเลยนะ ลูกฉุนพอมองอย่างนี้พอมองเห็นเป็นเลขห้าจริง ๆนะเนี่ยสองสี่ห้าจริงๆนะเนี่ย เลขเดียวกันกับแม่น้ำหนึ่งเลยอ่ะหลบไปเป็นสองสี่หกหน่อย ได้ไหมลูกเอ้ยอ่ะลองรอรอทูบไหม้หมดก่อนพี่ๆทุกคนนะ รอทูบออกมาชัดๆเลยนะ ่ามองได้เป็นทั้งเลขห้าแล้วก็เลขหกเลยนะพี่ ๆ ทุกคนนะมองอ่าพี่จอยยังบอกว่ามองเป็นหกนะ พี่จอยบอกว่ามองเป็นหกอ่ามองเป็นห้าแล้วก็หกได้ด้วยนะ เลขแม่น้ำหนึ่งมาห้าสองสี่ อันหมดนะพี่วันนิดาบอกอันหมดอาจารย์ยอดเรียบร้อยเลย เรียบร้อยเลยแบบนี้อย่างอย่างอย่างเซ้งเนาะพี่สาวพี่ชายบอกอย่างเซ้งเลยอย่างเงี้ย อ้แต่ถ้าออกเลขแม่น้ำหนึ่งยังไงก็อันพี่สาวพี่ชายทุกๆทท่านนะจริงๆอันเนี้ยนะไม่มีเจ้าไหนกล้าเปิดเลขแม่น้ำหนึ่งเลยผมบอกเลยนะอ่าเจ้ามือทั่วประเทศไม่มีเจ้าไหนกล้าเปิดเลยเลขแม่น้ำหนึ่งอ่าถ้ากล้าเปิดเขาก็เปิดแวบเดียวแล้วก็ปิดนะ ไม่กล้าปล่อยยาวๆลูดยาวเขากลัวประตูทะลุนะเพราะว่าเลขแม่น้ำหนึ่งเข้าบ่อยจริงต้องยอมรับเลยนะ เข้าบ่อยจนแบบไม่มีบ้านไหนเปิดให้เล่นเลยพี่ๆทุกคนนอกจากซื้อลอตเตอรี่นะนอกจากซื้อลอตเตอรี่ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำใจอย่างเดียวเลยพี่ๆทุกคนนะบังเอิญเลขมาตรงกับเลขอันก็จะจะทำไงเนาะก็ทำใจอย่างเดียวเลยพี่ๆทุกคนนะอ่าบางคนหาที่ซื้อได้ก็โชคดีไปนะ บางคนหาที่ซื้อไม่ได้ก็เจ็บใจเลยเกินถ้าออกขึ้นมานะฮะสองสี่หกซื้อหลบไปนะฮะพี่เพชรก็บอกเนี่ยสองสี่หกอาจารย์ยอดมาครับ นะฮะขอให้มาเด้อพี่ชายกราบขอบพระคุณหลายๆเด้อนะฮะ อ่ะขอใกล้ๆหน่อยพี่บีนะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวน้องขยับให้แล้วกันนะฮะอ่ะขยับไม่ได้แล้วมันติดมันติดแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวน้องซูมให้ เดี๋ยวรอทูบไหมเดี๋ยวรอทูบไหมหมดก่อน แต่มองแบบเนี้ยตีเป็นเลขหกก็ได้ตีเป็นเลขห้าก็ได้ พี่ๆทุกคนก็ซื้อสองสี่ห้าสองสี่หกดักไว้เลย นะฮะสองสี่ห้าสองสี่หกดักไว้ก่อนนะอ่ะพี่หมีบอกว่าเห็นเป็นเลขเจ็ดก็อย่าขัดลาบตัวเองนะ อ่าเห็นเป็นเลขเจ็ดก็ตามเจ็ดก็ได้นะฮะอ่าของแบบนี้ขึ้นอยู่ที่ดวงใครดวงมันจริงๆ พี่ๆทุกคนนะฮะอ่าอยู่ที่ดวงใครดวงมันจริง ๆ นะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองดูเด้อนะฮะเห็นเป็นเลขอะไรก็ตามเลขนั้นนะอ่าไม่ต้องไปขัดศรัทธาตัวเองนะอ่าบางทีบางครั้งเนี่ยนะฮะดวงคนเรามันไม่เหมือนกัน บางคนดวงมันจะถูก มันก็ถูกดวงอ่าบางวัน ดวงมันจะซื้อไม่ถูก ซื้อยังไงซื้อให้ตายยังไง มันก็ไม่ถูกพี่ๆทุกคนนะเพราะฉะนั้นก็ ชอบตัวไหนก็ลองดูนะ เห็นเป็นเลขอะไรซื้อเลขตัวนั้นเลยนะ หรือจะซื้อดักทั้ง 2 4 5 2 4 6 2 4 7 กระดักไว้ด้วยก็ได้นะฮะ หรือจะซื้อ 300 หรือ 0330 ก็ได้ หรือจะซื้อเลขแบงค์ธนบัตร43965 ก็ได้นะชอบตัวไหนก็ไม่ต้องขัดลาบเองเด้อพี่ๆทุกคนนะฮะทูบฉุนมาแปลกจริง ๆ วันนี้นะ มาแตกมาแล้วมาแล้วทูบก็ มองเห็นเป็นเลขแปลกๆ นะฮะ เพราะฉะนั้นก็ลองซื้อดักซื้อตีดักไว้ด้วยพี่ๆทุกคนเดี๋ยวน้องซูมให้ดูนะฮะอ่าเดี๋ยวน้องซูมให้ดูชัดๆ เลยแล้วกันนะฮะ เดี๋ยวน้องขออนุญาต ซูมให้ดูเลย อ่ะ เนี่ย พี่ๆทุกคนนะมองเห็นเป็นเลขอะไร น้องมองอย่างนี้ก็มองเห็นเป็นเลขหกนะ นะ น้องก็มองเห็นเป็นเลขหกนะ ตามที่เห็นเลย เด้อพี่ๆทุกคนเหลือเวลา 15 นาทีก็ลองไปตีลองไปวินเลขกันนะอ่าเลข 2 กับเลข 5 ก็เลขตัวเดียวกันนะฮะเลข4เลข0เลข7น้องมองว่าเป็นเลขตัวเดียวกันนะฮะอ่าส่วนเลขตัวที่3เนี่ยตีเป็นเลข 5 ตีเป็นเลข 6 แล้วกันนะะกับ 6 แล้วกันนะหกับ9ก็เลขตัวเดียวกันอีกนะก็ลองดูเด้อพี่ๆทุกคนนะชอบตัวไหนก็ลองดูนะฮะทูบเป็นแบบนี้จริงๆน้องไม่รู้จะทำยังไงนะ บางทีฉุนอาจจะใบอะไรเป็นในในก็ได้นะ เพราะฉะนั้นก็ขอให้โชคดีเด้อพี่น้องทุกๆทท่าน นะ ขอ ให้ โชคดีมีโชคมี ลาบในวันนี้คืนนี้ นะลาว พัฒนา แล้วก็ขอให้ยาวจนถึงรัฐบาลไทยในวันพรุ่งนี้บ่ายสามโมงขอให้มานะน้องตีให้เลยสสสอองี่ห้างสี่หกซื้อดักไว้เลยพี่ๆทุกคนนะลาวพัฒนา แล้วก็รัฐบาลไทยด้วยนะฮะสำหรับวันนี้เด้อพี่ๆทุกคนนะ น้องก็ขออวยพรนะครับ ขอให้พี่ๆน้องๆ ทุกๆคนนะฮะโชคดีนะครับขอให้มีโชคมีลาบขอให้อ่าถูกฉลกกับส้มฉุนในวันนี้ด้วยนะฮะเราจะได้มีเงินไปทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลกันอีกนะฮะอ่าอยากให้ไปร่วมบุญนะเดี๋ยวน้องจะพาไปทำบุญช่วยโควิดอีกนะเราจะได้ไม่ป่วยเป็นโควิด กันนะ จะได้แค้วคาดจาก เชื้อโควิดทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะอ่าเป็นห่วงพี่น้องทุกๆทท่าน เด้อออกไปข้างนอกก็ระมัดระวังตัวเองด้วยนะฮะอ่าวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปลุ้นลาวพัฒนาช่วงสองทุ่มครึ่งไปพร้อมๆกันไลฟ์สดนี้น้องก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อกราบสวัสดีครับ